พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนแม่ห้องสอนไอทีวันเล่สร้างคน สร้างงาน สร้างเครือข่ายโดยเทคโนโลยีไอที การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน นอกจากจะเป็นการพัฒนานักเรียนและครู ในพื้นที่ให้มีทักษะความรู้ ด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีแล้ว ยังช่วยให้เกิดการสร้างคน สร้างงาน สร้างเครือข่าย ที่จะนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสังคมของจังหวัดด้วยครับ สวทช ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรดำเนินโครงการ แม่ห้องสอนไอทีวันเล่จัดการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จังหวัดแม่ห้องสอน ครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิดสร้างคน สร้างงาน สร้างเครือข่าย และพัฒนาผลงานที่ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด มีการแสดงผลงานโปรแกรมต่างๆ ของนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน โปรแกรมประยุกต์ประเภทฐานข้อมูลสารสนเทศ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้โปรแกรม ที่ทำงานร่วมกับฮาร์ดแวร์ ประเภทสมองกลฝังตัว และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดสู่ชุมชน อีกทั้งยังสร้างอาชีพได้ด้วย ส่งเสริมการพัฒนาด้าน ICT โดย สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร n e c t e c สวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000